สวัสดีครับ ผมวันนี้วันที่ 8 ธันวาคมปี 2020 นะครับ เปิดตัวกันแบบเงียบๆ เลยนะครับ ผมสำหรับ AirPods Max เป็นหูฟังไร้สายในตระกูลของ AirPods ซึ่งเป็นรุ่นแรกครับ ที่เป็นหูฟังแบบครอบหูนะครับของตระกูล AirPods นะ ราคาของตัวนี้ใช่ไหม ราคาจะอยู่ที่ 19,900 บาทนะครับ มาดูกันก่อนว่ารูปร่างหน้าตาของ AirPods Max นั้นเป็นอย่างไรนะครับผม เป็นหูฟังแบบครอบหูนะครับมีฟองน้ำที่อยู่บริเวณตรงครอบหูนะครับแล้วก็ดีไซน์นั้น ตัวก้านจะใช้เป็นสแตนเลสสตีลนะครับก้านพวกนี้จะเป็นสแตนเลสสตีลนะครับผม แล้วก็อันนี้ถ้าเรามองดูที่ภาพนะมันก็จะเป็นรูปตัว R ตัว L ใช่ไหมครับนั่นคือบอกว่าหูฟังนี้ด้านซ้ายหรือว่าด้านขวานะครับถ้าที่เราเห็นเป็นก้านสีดำๆนะฮะมันจะเป็นก้านโลหะที่เป็นสแตนเลสสตีลแล้วก็มันจะมีความมันวาว แล้วก็มีความแข็งแรงทนทานนะครับตามคุณสมบัติของสแตนเลสสตีลแต่ว่าส่วนที่บริเวณดำๆที่หุ้มนั้นจะเป็นผิวสัมผัสนุ่ม เขาบอกว่าส่วนโค้งที่รองรับสัมผัสนั้นก็จะ เป็นตาข่ายถักที่สามารถระบายอากาศได้ดีนะครับ แล้วก็ช่วยกระจายน้ำหนักแล้วก็ลดแรงกดบริเวณศีรษะด้วยนะครับ ตรงปุ่มเห็นไหมข้างบนน่ยที่มันจะอยู่แบบตัวบริเวณโค้งๆอ่ะมันเป็นดิจิตอลคลาวจะสามารถให้เราควบคุมระดับเสียงนะครับได้อย่างแม่นยำ หมุนเพื่อควบคุมระดับเสียงได้ กดลงไป 1 ครั้งเพื่อเล่นหรือหยุด หรือรับสายโทรศัพท์นะครับกำลังเล่นเพลงอยู่ใช่ไหมกด 1 ครั้ง เพื่อหยุด หรือว่ากดอีกครั้งหนึ่งเพื่อเล่น รือถ้ามีสายโทรเข้ามากด 1 ครั้งที่ดิจิตอลคลาวเพื่อรับสาย แล้วกด 2 ครั้งเพื่อเล่นเพลงถัดไป กด 3 ครั้งเพื่อย้อนไปเพลงข้างหลังนะครับแล้วก็กดค้างไว้เพื่อเรียก Siri นะครับผมมาดูในเรื่องของสีกันบ้างครับ มีทั้งหมดให้เลือก 5 สีนะครับตัวนี้คือสีเทา Space Gray นะครับอันดับต่อมาเป็นสีเงินนะครับบริเวณหูฟังด้านนอกก็จะเป็นสีเงิน แต่ว่าตัวก้านก็จะเป็นสีขาว ถ้าเป็นสีเทาเนี่ยข้างนอกบริเวณผิวข้างนอกแล้วกัน เป็นสีสเปซเกรย์สีเทา แต่ว่าก้านจะเป็นสีดำ ส่วนสีเขียวนะครับตัวข้างนอกกับตัวหูฟังก็จะเป็นสีเขียว แต่ก้านนั้นก็จะเป็นสีเขียวอ่อนๆเขียวออกไปโทนขาวเลย แล้วก็ต่อไปจะเป็นสีบลูสกายนะครับ ตัวหูฟังจะเป็นออกสี ฟ้าอ่อนๆนะครับ แล้วก็ตัวก้านนั้นจะเป็นสีเข้ม คือเป็นสีน้ำเงิน สุดท้ายจะเป็นสีชมพูนะครับ ก้านออกเป็นสีแดง ๆ แต่หูฟังจะออกเป็นสีโรสโกประมาณนี้นะครับ มาดูส่วนสำคัญของ AirPods Max กันดีกว่า เขาบอกว่าตัวนี้ขนาดของ driver ไดเวอร์คือตัวของลำโพง จะมีขนาดถึง 40มิลิเมตรหรือว่า4เซนติเมตรนะครับ ตัวนี้ถามว่ามันดียังไง มันดีก็คือ ยิ่งไดรเวอร์ตัวใหญ่กำลังขับกำลังเสียงมันจะยิ่งเยอะนะครับผมการใช้ชิปประมวลผลในเรื่องเสียงนะครับ ที่จะทำให้การทำงานของหูฟังนั้นได้เสียงที่มีความก็เสียงดีประมาณนั้นแหละนะครับ แล้วก็ตัวซอฟต์แวร์นี้จะช่วยให้ระบบการประมวลผลของเสียงนั้น ทำให้ได้ประสบการณ์ที่ล้าลึกนะครับผม นี่ครับมีเทคโนโลยีการตัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟนะครับโหมดฟังเสียงภายนอก หรือโหมดโหมด transparent ที่ผมเล่าให้ฟัง ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่มีอยู่ใน AirPods Pro นะตอนนี้นะครับผม นอกจากนี้ยังมีคอรเรเอร์ ที่สามารถปรับได้เอง แล้วก็สามารถปรับแต่งเสียงให้เข้ากับความกระชับ และความพอดีหูของเราด้วยนะครับอันนี้เป็นอีกโหมดหนึ่งที่น่าสนใจที่เขาเรียกว่า ระบบเสียงตามตำแหน่งพร้อมการติดตามสีสันแบบไดนามิกรูปแบบของเขา มันจะทำให้สร้างเสียงแบบรอบด้านนะครับ แบบเสียงเซอร์ราวถ้าเราใส่ไปปุ๊บนี้ใช่ไหมครับแล้วเราดูหนังเนื้อหาระบบเสียง 5.1 7.1 อะไรเงี้ย ถ้าเราหันไปเงี้ยระบบเสียงมันก็จะตามไป เพราะว่ามันจะมีพวกไจโรสโคปด้วยนะครับ การทำงานร่วมกับทางฝั่งของ iPad ด้วยฝั่งของ iPhone นะครับ ชิปเขาจะรู้ว่าตอนนี้เราใส่หูฟังแล้วหันไปด้านไหน แล้วเสียงมันควรจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับ ส่วนการตั้งค่าอะไรต่างๆ ก็สะดวกง่ายเหมือนเดิม เหมือนที่เราเชื่อมต่อพวกฝั่งของหูฟัง AirPods ทุกตัวนะครับ ที่เปิดฝาขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อได้ พอเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ 1เสร็จปุ๊บ เราจะย้ายไปใช้กับอุปกรณ์ที่ 2 นะครับ อย่างเช่นเชื่อมต่อกับ iPhone และอยากไปใช้กับ Mac ก็ไปใช้ได้ต่อ และอยากไปใช้กับเครื่อง iPad ก็สามารถสลับไปใช้ได้เลยนะครับผมแบตเตอรี่สามารถใช้ได้นานสูงสุด 20 ชั่วโมงนะครับผม นี่มีเคสให้ด้วยก็เรียกว่าสมาร์ทเคสนะครับ ใส่เข้าไปในตรงนี้แล้วก็หูฟังนั้นจะเข้าสู่สถานะการใช้พลังงานต่ำแบบเป็นพิเศษ แบบประหยัดแบตเตอรี่นะครับ นะครับแบตเตอรี่ใช้งานได้ต่อเนื่อง 20 ชั่วโมงครับผม ไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลง ดูภาพยนตร์หรือสนทนา หูฟังตัวนี้มาพร้อมพอร์ตไลนิ่งนะครับ ตัวนี้บอกว่าชาร์จผ่านช่องไลนิ่ง5นาทีก็สามารถใช้งานได้ 1 ชั่วโมงครึ่ง ข้อมูลเทคนิคทางด้านเสียงก็บอกว่าเป็นไดรเวอร์แบบไดนามิกที่ออกแบบโดย Apple นะครับ มีระบบการตัดเสียงรบกวน มีโหมดฟังเสียงภายนอกอย่างที่ผมบอกนะครับ มีอีควอไลเซอร์ที่สามารถปรับเองได้ แล้วก็ระบบเสียงตามหัน นะครับ มีเซ็นเซอร์ต่างๆ คือไมโครโฟนทั้งหมดมี 9 ตัว แต่ว่าทั้ง 8 ตัวเนี่ยจะช่วยในเรื่องการตัดเสียงรบกวนนะครับ แล้วก็ไมโครโฟน 3 ตัวจะใช้สำหรับการคุย ชิปหูฟังแต่ละข้างก็จะเป็น Apple Chip H1 อยู่นะครับผม มีปุ่มดิจิตอลคาวในการควบคุม ขนาดก็กว้าง 16 เซน แล้วก็ข้าง ๆตรงนี้ 8 เซนแล้วก็ความสูง 18 เซนติเมตรนะครับ น้ำหนักรวมกัน 384 กรัมนะครับ ส่วนสมาร์ทเคสนั้นมีน้ำหนัก 134 กรัมนะฮะแล้วก็มาพร้อมบลูทูธ 5.0 นะครับ คือสมาร์ทเคสเขาก็แถมมาให้เลยนะ มันไม่ได้ซื้อเพิ่มนะทั้งสามอย่างที่ให้มาคือชุดหูฟัง 1 อย่างสมาร์ทเคส1อย่างแล้วก็ Lightning Cable นะครับ ที่เป็น USB-C to Lightning นะครับ 3 สิ่งที่ให้มา อุปกรณ์ที่รองรับสำหรับฝั่งของ iPhone นะครับ ใช้ได้ตั้งแต่ iPhone SE รุ่นที่ 1 แสดงว่าเป็นรุ่นที่ใช้ iOS 14 ได้ขึ้นมานะ ใช้ร่วมกับ Apple Watch ได้ด้วยนะครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ 19,900 บาทนะครับ ประกัน Apple Care Plus ถ้าจะซื้อก็เพิ่มอีก 2,000 ไม่ซื้อก็ได้ แล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีการเปิดขายและยังสั่งจองไม่ได้ ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเข้าเมื่อไหร่นะครับ ก็คือณตอนนี้วันนี้เรารู้ว่าสินค้าใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวขึ้นมาก็คือหูฟังไร้สายในฝั่งของตระกูล AirPods นะครับซึ่งรุ่นนี้ชื่อว่า AirPods Max นะครับเป็นหูฟังแบบครอบหู ก็มีความคล้ายคลึงกับการนำ AirPods เหมือนเหมือน AirPods Pro นี่แหละเป็น AirPods Pro ที่ตัวไดรเวอร์จะใหญ่กว่าไดรเวอร์จะใหญ่ขนาดประมาณ 4 เซนติเมตร แล้วก็มาพร้อมระบบการตัดเสียงอะไรต่างๆนะครับแบตเตอรี่ใช้ได้นาน 20 ชั่วโมงนะครับมีให้เลือกทั้งหมด 5 สีนะครับ ต้องไปลองดูว่าการสวมใส่จะเป็นอย่างไรใส่แล้วจะสบายไหม ใช้งานเป็นอย่างไรนั้น ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับ ผมวันนี้ก็คงไว้เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ที่ช่วยกันสนับสนุนทีมงานเนาะคืนนี้ลาไปก่อนครับ สวัสดีครับผม